ตอนนี้เราจะมีวิวัฒนาการอีกแบบหนึ่งก็คือ 2 กล้องแบบที่ไม่มีแผล การรักษาตัวการฟื้นตัวจะค่อนข้างเร็ว ไม่เจ็บแผลนะคะ แล้วก็ไม่ปวดด้วย ครั้งแรกเลยที่พี่มาปรึกษาคุณหมอเนี่ยคือพี่ต้องการคุมกำเนิด เนื่องจากว่า อายุเราเยอะแล้วเนาะพอถึงเวลาแล้วมาปรึกษาคุณหมอจุธาทิพย์ สิ่งที่ต้องทำคือคุณหมอจะตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกในในกระบวนการของของคุณหมอค่ะเราก็เลยไปเจอก้อนเนื้อก็คือเป็นเนื้องอกมี 2 ก้อน6เซนก้อนหนึ่งหเซนก้อนหนึ่งค่ะนี่คุณหมอเลยถามประวัติของพี่ว่าเคยเป็นมายังไงเคยมีอาการอะไรยังไงบ้างคือพี่ก็เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้พี่เคยผ่าตัดเนื้องอกในมดลูกมาแล้วแหละหนึ่งครั้งค่ะเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ครั้งนี้มาเจออีกคุณหมอก็เลยอยากให้ตัดมดลูก เนื่องจากว่าเราเคยผ่ามาแล้วครั้งหนึ่งมันเคยเกิดมาแล้ว นี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วก็ครั้งแรกที่ผ่าเนี่ยเป็นการผ่าแบบเปิดหน้าท้อง ทั้งนี้เนี่ยคุณหมอก็เลยแบบคงเห็นความกังวลพี่อะค่ะตอนคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยบอกว่า ตอนนี้เราจะมีวิวัฒนาการอีกแบบหนึ่งก็คือ2กล้องแบบที่ไม่มีแผล ก็ให้ลองไปตัดสินใจดู เนื่องจากว่าระยะเวลาการพักฟื้น การฟื้นตัวก็จะดีและเร็วขึ้น คือด้วยด้วยความที่เรามีประสบการณ์เรื่องผ่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังหาอยู่อะค่ะว่า ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแบบไหนเราควรจะผ่าหรือเปล่า เพราะว่าไกด์ไลน์อะคุณหมอบอกด้วยว่าก้อน นนนึงเนี่ยมันไปเบียดตรงลำไส้นะคะมันอาจจะทำให้มีผลกระทบกับตัวอื่นด้วย แต่ก็มีหาข้อมูลบ้างว่าณตอนนี้เขามีแบบสองกล้อง แต่มีแบบมีแผลหน้าท้องนิดนึงเป็นแผลเล็กๆ แต่อย่างคุณหมอคุณหมอแนะนำว่า ของคุณหมอเนี่ยจะแบบไม่มีแผล โดยประมาณการผ่าตัดเนี่ยจะ2ชั่วโมง ซึ่งพี่เข้าผ่าตัดตอนประมาณบ่ายโมง หลังจากกลับมาเนี่ย คุณหมอมาเยี่ยมแล้วคุณหมอก็บอกว่าใช้เวลานานนิดนึง เนื่องจากว่าเรามีผังผืด เพราะว่าเราเคยผ่าตัดมาก่อน ก็จะต้องแบบเลาะผังผืดออกก่อนถึงจะสามารถตัดตัว มดลูกออกไปได้ ไม่เจ็บแผลนะคะ แล้วก็ไม่ปวดด้วย แต่ว่าเราอาจจะยังมีอาการมึนๆง่วงๆ อยากพักอยู่ ครบ 1 เดือนค่ะ วันนี้ก็มาตามอาการ แล้วก็คุณหมอตรวจแผลแล้ว แผลอาจจะยังไม่แห้งสนิทดี เพราะว่าแผลจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ2-3 เดือน 1 เดือนที่ผ่านมาคือเราไม่ไม่มีอาการปวดนะคะ ปฏิบัติตามที่คุณหมอแล้วก็พยาบาลแนะนำก็คือ 1 ไม่ยกของหนักการเดินขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคือเดินได้ แต่ว่าเราต้อง ต้องค่อยๆ แล้วก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำค่ะ ครั้งแรกที่เจอคุณหมอคือคุณหมอคงอ่านอาการเราออกเนาะว่ามันเกิดความกังวลทั้งๆที่เราผ่านการผ่าตัดมาแล้ว แต่คุณหมอก็จะพยายามคือพยายามมาอธิบายแล้วก็คุยแล้วก็สุดท้ายแนะนำด้วยวิธีการผ่าตัดแบบไร้แผล คุณหมอก็พยายามบอกว่าเป็นยังไงทำแบบไหนไม่ต้องมีความกังวลเพราะว่าหนึ่งการรักษาตัว การฟื้นตัวจะค่อนข้างเร็ว อันนี้คือในสเต็ปของคุณหมอพยายาม คือใจเย็นแล้วก็พยายามแนะนำเราคือรู้ว่าเรากังวลมันเป็น เ็นเรื่องปกติของคนที่จะเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งมันก็ดีทำให้เราแบบว่ารู้สึกอุ่นใจดี แล้วก็มี follow up ด้วยนะคะที่นี่มี follow up โทรไปตอนวีคแรก หลังจากที่ไปพักฟื้นว่าเป็นยังไงแล้วก็เจ็บไหมปวดหรือเปล่า อะไรเงี้ยมีอะไรให้โทรมาหาเขาได้ตลอดเวลาเขาให้จำนำบัตรไว้ค่ะ